thank you ริการอาหารแบบขันโตกในปัจจุบัน การบริการอาหารแบบขันโตกในปัจจุบัน เป็นการจัดเลี้ยงเชิงธุรกิจ จนมีสถานประกอบการขันโตกเกิดขึ้นมากมาย เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ การจัดเลี้ยงอาหารแบบขันโตกในปัจจุบัน ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสทางธุรกิจ และสิ่งคุกคาม พบว่า 1. จุดแข็ง 1.1 การจัดเลี้ยงขันโตก เป็นการจัดเลี้ยงที่นิยมกันในเขตภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และจังหวัดอื่นๆ เป็นการจัดรูปแบบการนั่งกินเป็นสำรับอย่างน้อยสองคน แต่ไม่เกิน 4 คน 1.2 เป็นวิวัฒนาการการกินอาหารจากครอบครัว เพื่อสร้างเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมสำรับผู้ใช้บริการมีความประทับใจ 1.3 มีการจัดวางตำแหน่งที่นั่งสำหรับบุคคลชัดเจน 1.4 ธุรกิจการจัดเลี้ยงขันโตก เป็นอาชีพสร้างรายได้ไม่แพ้อาชีพอื่น และยังก่อให้เกิดรายได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของการจัดเลี้ยงด้วย เช่น วัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารพื้นเมือง อาชีพการผลิตเมี่ยง ผลิตบุหรี่ขี้โยพวงมาลัยดอกมะลิดอกรัก หมาก การแกะสลักคันโตการจัดสารโตการทำพางประทีปนำต้น การแสดงดนตรี ช่างฟ้อนในงานจัดเลี้ยงคันโต1.5 เป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของล้านนา ที่มีความระเมียดระไม และยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ที่มีความสามารถทางด้านนี้ด้วย 1.6 การจัดเลี้ยงขันโต เป็นเอกลักษณ์ของการนำเสนอวัฒนธรรม ด้านอาหารที่มีการยกมาบริการทีละโตะมีพนักงานบริการประจำโตะแต่งชุดล้านนา คอยดูแล อำนวยความสะดวก และอธิบายเรื่องราวของอาหารที่นำมาจัดเลี้ยงในขันโตะงจุดอ่อน 2.1 การจัดเลี้ยงขันโตกมีขั้นตอนซับซ้อน ต้องใช้พนักงานบริการจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความประทับใจ 2.2 การจัดเลี้ยงขันโตก มีภาชนะและอุปกรณ์ที่ต้องใช้จำนวนมาก 2.3 ธุรกิจการจัดเลี้ยงขันโตกต้องใช้ทรัพยากรมาก ต้นทุนสูง จึงทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มักจะให้บริการเมื่อมีการสั่งจองเท่านั้น 2.4 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนสูง ผู้ใช้บริการจึงต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการสูงด้วย เพราะต้องบวกค่าชมการแสดง ค่าบริการ ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ในการจัดเลี้ยง 2.5 ผู้ให้บริการอาหารแบบขันโตกบางแห่งยังไม่มีมาตรฐานด้านคุณภาพการบริการอาหาร เช่น การใช้ขันน้ำล้างมือเพียงใบเดียวในหนึ่งสำรับ การใช้ช้อนร่วมกัน ซึ่งอาจทำให้มีการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหารได้ อีกทั้ง พวงมาลัยดอกมะลิ ดอกรัก ที่ใช้คล้องคอ จึงต้องใช้จำนวนมาก มักมาจากการปลูกโดยใช้ยาฆ่ามาแมลง เพื่อนนำมาคล้องคอ อาจปนเปื้อนไปอย่างอาหารได้ 2.6 การให้บริการจัดเลี้ยงโดยทั่วไป มักจะพบปัญหาพนักงานบริการ มีจำนวนน้อยทำให้การบริการไม่ทั่วถึง อีกทั้งการดูแลเรื่องความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมืออาหารเครื่องดื่มพฤติกรรมการให้บริการไม่ถูกสุขลักษณะ 2.7 แสงสว่างในสถานที่จัดเลี้ยง มักใช้แสงสลัวเพื่อให้การแสดงเป็นจุดเด่น ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของอาหาร 2.8 การแสดง นักแสดงนักดนตรีบางแห่งยังแต่งกายไม่เหมาะสมกับงาน เช่น การใช้เสื้อหม้อห้อม สีเก่าไม่สดใส การจัดวางตำแหน่งของนักดนตรี และนักแสดงไม่เหมาะสม คือมักจะจัดวางเวทีสำหรับนักดนตรี ให้อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่านักแสดง